สวัสดีครับสองพระใหม่กับเนฟแฟนพระนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเหรียญรุ่นเจริญพรกลาง ซึ่งรุ่นนี้ผมได้มาอยู่สองลังด้วยกันนะครับ ซึ่งเหรียญรุ่นเจริญพรกลางนี้ได้มีพิธีมังคลาพิเศษไปแล้วนะครับ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2564ที่ผ่านมานะครับ เป็นพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับเป็นดำริของหลวงพ่อพัดนะครับสร้างพระใหญ่ เดี๋ยวจะมาแกะกล่องดูภายในนะครับ เดี๋ยวผมจะนำเหรียญ มารีวิวสักสิบเหรียญนนะครับที่เหลือเดี๋ยวผมจะเอามาแบ่งปันในช่องส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ ซึ่งกล่อง ใส่พระนะครับลกลังเนี่ยจะเป็นกล่องสีขาวนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าเป็นร้อยปีนะครับ เจริญพรกลาง สร้างหลวงพ่อพัดองค์ใหญ่นะครับ เป็นรูปหลวงพ่อพัดนะครับ ยืนเต็มองค์เลยนะครับ เต็มตัวเลยนะครับวัดห้วยด้วนนะครับตำบลชานทหารนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครราชสีมา ขออภัยครับจังหวัดนครสวรรค์นี้เดี๋ยวสำหรับ ตัวนี้จะเป็นกล่องนะครับ กล่องสีฟ้านะครับ มีอยู่สามเหรียญด้วยกันนะครับ แจกแถมยกลัง เดี๋ยวผมจะแกะเลยนะครับ แกะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับ อีกทีหนึ่งนะครับ ก็เป็นคลิปเดียวกันเลยนะครับ เดี๋ยวต่อเนื่องเลยนะครับ แต่ว่าเวลารีวิวนี่มันภาพมันกว้างครับ เดี๋ยวจะเห็นพระได้ไม่ทั่วนะครับเดี๋ยวจะแกะดู เดี๋ยวผมจะแกะดูนะครับ สำหรับตรงนี้ของนี้ทำออกมาได้ดีนะแข็งแรงนะสวยเลยนะเดี๋ยวด้านหน้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยว ผมแกะผิดเนี่ยแกะยังไง เนี่ยแกะตรงนี้ข้างล่างได้แล้วด้านในจะเป็นกล่องสีฟ้านะครับมุมเป็น ลาสติกใสนะครับทุกเหรียญนนี้ เดี๋ยวผมจะคัดออกมาสิบเหรียญด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวนะ่รที่เหลือเดี๋ยวผมจะแบ่งปันในช่องสองพระ ใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับเดี๋ยวผมจะคัดออกมาสิบเหรียญนนะที่เหลือผมจะมาแบ่งปันนีคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเดี๋ยวผมจะคัดออกมาสิบเหรียญนนะ ได้เนื้ออะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวมาติดตามดูไปพร้อมๆกันเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับสิบเหรียญครบแล้วนะครับ พร้อมกับชุดแจกแถมยกลังด้วยนะครับ เดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับ ติดตามกันเลยครับ ครับมาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแจกยกลังกันก่อนนะครับเหรียญแจกยกลังเป็นกล่องสีฟ้านี่ครับซึ่งเหรียญแจกยกลังนี้จะมีอยู่สามเหรียญด้วยกันนะครับจะมีอยู่สามเหรียญสามเนื้อนะครับเดี๋ยวมาแกะชมไปพร้อมๆ กันเลยนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นเหรียญจริงนะครับก็เพิ่งมาเปิด วันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีเนื้อหาสวยงามเพียงใดนะครับจะเป็นเหรียญสมนาคุณจะมีอยู่สามเนื้อด้วยกันนะครับก็จะมีเนื้อเงินลงยาจีวรนนะครับ แล้วก็จะมีเนื้อชุบทองโบราณนะครับแล้วก็จะมีเนื้อสามกษัตริย์นะครับนะฮะ แป๊บนึงนะครับแกย่างนิดนึงก็ได้แล้วครับ กล่องสีฟ้าเหมือนกันเลยนะครับอีกองนึงอยู่ข้างใน อีกเหรียญอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาออกได้แล้วครับอันนี้ถ้าปน ปนกับรายการลุ้นในลังนี้เสร็จเลยนะครัแยกไม่ออกนะครไม่รู้ว่ามีชี้เป้าหรือเปล่า ไม่มีเนะครเหมือนกันหมดนะครเดี๋ยวผมแกะกันเลยนะครับ แกะชมกันเลยนะครับ เป็นรายการแจกสมนาคุณนะครับ สมนาคุณพิเศษนะครับ แจกยกลังนะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากล่องใส่พระกันนิดนึงนะครับ ก็จะเป็นกล่องสีฟ้านะครับ เข้มๆนะครับ เป็นพิมพ์อักษรสีทองนะครับ บนกล่องสีฟ้านะครับ นี่จะเป็นรูปของเหรียญเจริญพรกลางนะครับ สร้างรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อองค์ใหญ่ หลวงพ่อพัด บุญยกาโมนะครับวัดห้วยด้วนตำบลทานทหารนะครับอำเภอหนองบัวนะครับ จังหวัดนครราชสีขออภัยครับผมติดคำว่านครราชสีมาสองรอบนะจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมาชมเหรียญกันเลยเนี่ยงดงามเพียงใดเนี่ยสวยงามวิบวับเลยเนี่ยเนื้อเงินลงยาจีวรพิมพ์ เต็มองค์นะครับขอบเรียบเลขอะไรไม่ทราบเลยผมขออนุญาตส่องกล้องนิดนึงเนี่ยไม่แน่ใจเลขอะไรเนี่ย กล้องกะ ไม่ได้เช็ดนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะสักครู่หนึ่งนะครับขอยัดสองกล้องนิดนึงนะครับ เป็นเลขอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่าเนี่ย สองหกนะครับ เลขที่ยี่สิบหกนะครับ เนื้อเงินนะครับ เลขที่ยี่สิบหกนะครับ สวยเลยนะครับ เนื้อเงิน พิมพ์เต็มองค์นะครับขอบเรียบนะครับ ท่านไหนสนใจนะครับ อยากเป็นเจ้าของนะครับเหรียญนี้นะครับทักผมเข้ามาได้นะครับ มีราคาทุกเหรียญนะครับ มีสีพิมพ์ด้วยกันนะครับ ก็จะมีสี มีสีพิมพ์ด้วยกันนะครับ ก็จะมีพิมพ์เต็มองค์นะครับ ขอบเรียบ แล้วก็จะมีพิมพ์เต็มองค์ขอบป้องอ้อยนะครับ แล้วก็จะมีพิมพ์ครึ่งองค์ขอบเรียบ แล้วก็จะมีพิมพ์ครึ่งองค์ ขอบป้องอ้อยนี่ครับ มีสี่พิมพ์ด้วยกันนะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญแจกยกลังอีก อีก เหรียญที่สองนะครับ ผมเปลี่ยนโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับ เครื่องที่เคยรีวิวทุกครั้งนั้น ผมเอาไปซ่อมนะครับ เครื่องนี้ก็เลยไม่ค่อยถนัดนะครับ ในการถ่าย มาดูเหรียญต่อมานะครับเป็นรายการที่ห้าเนื้อสามกษัตริย์นะครับ เนื้อสามกษัตริย์สวยเลยนะครับ เป็นขอบเรียบนะครับสามกษัตริย์ขอบเรียบ เลขข้างหลังเป็น ผมมองไม่ค่อยชัดนะ ขออนุญาตส่องกล้องอีกทีนึงครับ หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าเหรียญกันอีกสักนิดนึงนะครับสวยเลยนะครับ ใครอยากเป็นเจ้าของครับถ้าผมมาได้นะครับเหรียญนี้ก็มีราคาเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวมาดู เหรียญที่สามนะครับ แสดงว่าในในหนึ่งกล่องสีสีแสดงว่าในหนึ่งกล่องสีฟ้าเนี่ยนะแถมยกลังนี้จะไม่เป็นเลขชุดเนะคละกันมาเนี่ยมาดูเหรียญที่สามกันเนี่ยเหรียญนี้จะเป็นเหรียญชุดทองโบราณนะครับสวยเลยนะครับ ไม่ลงยานะครับ เป็นพิมพ์เต็มองค์ ขอบป้องอ้อยเนี่ยเดี๋ยวมาชมเลขด้านหลังเป็นเลขอะไรเนี่ยส่งกล้องอีกทีเนี่ยนาฬิกาดังเนี่ยสักครู่นะครับ พอถึงกลางวันนาฬิกา ก็ดัง เป็นเลขหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเนี่ย ถ้าเหรียญจริงสวยเลยนะครับ ถ่ายคลิปนี้ ภาพมันสะท้อนนะมีราคาทุกเหรียญนะครับ เหรียญจริงสวยมากครับ เนื้อนี้นะครับ ชุบทองโบราณ ออกคลาสสิกเลยครับ มีราคาทุกเหรียญนนะครับ สนใจทักในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมี ID ไลน์ทิ้งไว้นะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญในรายการลุ้น นะครับว่านี่มีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วเลยนะครับ เดี๋ยวมาดู เหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกเป็นเนื้ออะไรเนี่ยซึ่งในรายการลุ้นเนื้อนี่นะครับ ในหนึ่งลังเนี่ย ก็จะมีโซนเนื้อเงินหนึ่งเหรียญนนะครับ เนื้อปากกาสิบห้าเหรียญ เนื้อสตะยี่ห้าเหรียญนะครับ แล้วก็นวะสี่เหรียญ แล้วก็โซนทองเหลืองยี่สิบสามเหรียญ แล้วก็โซนทองแดงสามสิบเหรียญด้วยกัน แล้วในลังก็จะมีการันตีเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับ แล้วก็การันตีเนื้อเงิน ลงยาแดงอีกหนึ่งเหรียญนะครับในลัง รายการที่หกจุดแปดนี่ผมไม่ทราบนะผมไม่มีใบรายการจองเลยเนะผมไม่มีใบรายการเนื้อเลยเนะครเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ว่าเบื้องต้นนี้ดู ความสวยของเหรียญไปก่อนนะครับ เดือนี้หกจุดแปดนี่น่าจะเป็นทองแดงผิวรุ่งนะครับพิมพ์เต็มองค์นะครับพิมพ์เต็มองค์รายการที่หกจุดแปดนะครับ สวยครับ มาดูเหรียญที่สองกันนะครับ ที่สองผืที่สองเป็นเนื้ออะไรเนี่ย รายการที่สี่จุดเจ็ดนะครับ รายการที่ 4.7 นี่ ผมไม่ทราบไม่ไม่แน่ใจนี่ผมไม่ทราบ ผมไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนี่รายการที่สี่จจุดเ็ดผมไม่ได้หาข้อมูลมาไว้นะครับได้พระเมื่อวานนะครับ วันนี้ก็มีเวลาก็มารีวิวเลยนะครับพิมพ์เต็มองค์นะครับขอบเรียบนะครับเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับ ถัดมานะครับเหรียญที่สามนะครับที่เหลือนะครับ ในลังเดี๋ยวผมจะเปิดแบ่งนะครับเดี๋ยวเช็คราคานิดหนึ่งนะครับว่า ตอนที่ผมได้มานี่ผมไม่แน่ใจนะผมมาเท่าไหร่นะครับนานแล้วนะผมจองข้ามปีเลยครับรุ่นนี้นะครับจองนานนะครับ รุ่นนี้นะครับ รายการที่หกจุดหนึ่งนะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาสีขาวนะครับลงยาจีวรนนะครับพิมพ์เต็มองค์นะครับ เปิดมานี้ยังไม่เจอพิมพ์ครึ่งองค์เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญต่อมากันเลยนะครับ สองจุดหกนะครับสองจุดหกนี่น่าจะเป็นเนื้ออะไร ไม่ทราบ เป็นพิมพ์ เต็ม องค์ เหมือนกันนะครับสวย เลยนะครับขอบป้อง อ้อยนะครับมา ดู เหรียญที่สี่นะครับ เหรียญที่สี่เป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้ออัปก้านะครับ เป็นเนื้ออัปก้า นะครับสวยเลยนะครับขอบป้องอ้อยนะครับ พิมพ์เต็ม องค์พิมพ์ครึ่งองค์พิมพ์เต็มองค์นะครับขออภัยครับสวยครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นเนื้อไปเรื่อย ๆ นะครับ ชมไปพร้อม ๆ กันนะครับ วันนี้ไม่ดูรายละเอียดเยอะนะครับ ก็ดูเบื้องต้นนะครับ ดูผ่านๆนะเนื้อนี้เนื้ออะไรฮะ รายการที่สองนะครับ การที่สองนี่น่าจะเป็นเนื้อเงินเนี่ยถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเนี่ยเป็นเนื้อเงินเนี่ยเนื้อเงินขอบเรียบเนี่ยลงยาสีแดงนะครับ ขอบเรียบนะครับลงยาสีแดงขอบเรียบลงยาจีวอนนะครับงดงามเลยทีเดียวนะครับ ผมมีราคาทุกเหรียญนะครับ ท่านไหนท่านไหนนะครับสนใจนะครับทักผมเข้ามาได้นะครับท้ายคลิปนี้ผมทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ ID ไลน์ไว้นะมาดูเหรียญต่อมานะรายการที่หกจุดแปดนะครับรายการที่หกนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะเป็นทองแดงผิวรุ้งนะครับ เต็มองค์เนี่ยขอบป้องอ้อยเปิดมานี่ยังไม่เจอพิมพ์ครึ่งองค์เลยนะครับ เปิดมาเจ็ดเหรียญแล้วนะครับยังไม่เจอพิมพ์ครึ่งองค์เลยเนี่ย รายการที่สามจุดหนึ่งเนี่ยเป็นเนื้ออะไรเลขหหหกนนึ่งึ่งเนี่ยเกือบตองเลยนะหหหกนนึ่งึ่งเนี่ยโหตัวเดียวเกือบเป็นหนึ่งหนึ่่งนะครับ รายการที่สามจุดหน่าจะเป็นเนื้ออัมปาก้านะครับลงยาสีน้ำเงินนะครับ เนื้ออัปปาก้าลงยาสีน้ำเงินพิมพ์ครึ่งองค์นะครับจีวรลงยาจีวรเหลืองนะครับเหรียญแรกนะครับ ที่ได้เป็นครึ่งองค์นะครับเนื้ออัปปาก้านะครับสวยงดงามมากนะครับสวยเลยทีเดียวนะ ข้างหลังนะครับไม่มีคราบขาวเลยนะครับรุ่นนี้สังเกตดูจะไม่มีคราบขาวนะครับ ตั้งแต่เปิดมานะครับบางรุ่นนี้ผมขออภัยนะครับเคยเห็นมานะครับบางรุ่นบาง บางเกจิ ะมีบางรุ่นจะเป็นคาบขาวนี่ไปเร็วนิดนึงนะครับ เดี๋ยวคลิปชมไปนานๆ ผู้ชมสมาชิกนะครับแฟนๆที่ติดตามจะเบื่อเอานะรายการที่สามจุดห้านะครับอืมเนื้อนี้เป็น เนื้ออัลปาก้าแน่นอนนะครับน่าจะเป็นอัลปาก้านะครับ ไม่ลงยานะครับสวยคลาสสิกเลยนะครับสีใสวิบวับเลยทีเดียวนะครับ เลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับ รายการที่สามจุดห้านะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพัดนะครับ ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเปลี่ยนรุ่นเจริญพรกลางสร้างพระใหญ่นะครับดำริของหลวงพ่อพัดนะครับสร้างเยอะก็จริงนะครับ สร้างแปดพันลังนะครับ สร้างเยอะก็จริง แต่มีสี่พิมพ์ด้วยกันนะครับ เหรียญสวยอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนะครับ เป็นพิธีใหญ่นะครับเป็นรุ่นที่ยิ่งใหญ่นะครับเหรียญเจริญพรกลางชมเหรียญสุดท้ายนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเนื้อ เนื้ออะไร รายการ6.2เนื้อทองแดงเหมือนกันเลยเนื้อทองแดง ผมเห็นเลขแวบๆนะครับชมนิดหนึ่งนะครับเลขอะไรเนี่ย ชมนิดหนึ่งอืมผมนึกว่าหกสองผมนึกว่าสองสองสองเนี่ยหกสองสองเนี่ยเกือบตองอีกแล้วเนี่ยมีแต่เกือบตองนะครับ สวยงดงามเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเหรียญที่เหลือนะครับผมจะเปิดแบ่งนะครับในกลุ่มนะครับ ท่านไหนสนใจก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับท้ายคลิปผมจะมี ID ไลน์และเบอร์โทรเนี่ย ก็ฝากกดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับ สองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้านะครับมีพระของเกจิท่านไหนนะครับ พระรุ่นใดนะครับที่ผมจะเอามานำเสนอนะครับในช่องของสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ